สำหรับประโยค不好意思请问这个酒店离这里远吗แปลว่าขอโทษครับ โรงแรมไกลจากที่นี่ไหมครับสำนวน不好意思แปลว่าขอโทษหรือขออภัยคำว่า请问แปลว่าขอถามคำว่า这个แปลว่าอันนี้ ในภาษาจีนจะพูดสลับว่านี้อันคำว่า酒店 แปลว่าโรงแรมคำว่า ดี แปลว่าห่างคำว่า เจอหลีแปลว่าที่นี่คำว่าเหวียนแปลว่าไกลคำว่ามาแปลว่า ไม่ เป็นคำที่ใช้สร้างประโยคคำถามสำหรับประโยค离机场大概有40分钟的路程แปลว่าห่างจากสนามบิน 40 นาทีคำว่า离แปลว่า ห่าง คำว่า机场แปลว่าสนามบิน คำว่า大概แปลว่าประมาณ คำว่า有แปลว่ามี คำว่า四十แปลว่า40คำว่า分钟แปลว่านาที คำว่า的แปลว่าของ คำว่า路程แปลว่าระยะทาง